โอเคผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมวันนี้ด้วยนะ วันนี้เราจะพามาเล่นเกมไทยริเวอร์นะครับผมหรือเรือแม่น้ำเจ้าพยาเออเข้ามาใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆหนูๆน้อง ๆท่านผู้ชมทุกๆท่านโอเค มาครับผมเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะผมเป็นเกมที่ว่าวายเข้าเลยแบบว่า มันจะขึ้นมาคูณ3คูณ4 y 4 y 3มันจะขึ้นแช่อยู่ไปยาวๆเลยนะถ้าเกิด y ลงนะครับผม y ลงมันจะแช่อยู่ยาวๆเลยนะผมมันจะขึ้นบอกจำนวนรอบเลยนะว่าจำนวน y แช่จำนวน3รอบ4รอบอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ดวงท่านผู้ชมนะ เออเม็ดนี้มาครับผมมาผมลองปั่นกันไปเรื่อย ๆก่อนเนาะดอกนี้ มาลุยกันไปที่เบ็ดยี่สิบมาไปกันเลยครับผมดูกันเลยว่า เบ็ดยี่จะเข้าหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราพกทุนมาหนาหน่อยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน ก็อยากลองก็ลองการตามได้นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมนะผมฝากแรกผมทีมพันอย่าลืมฝากแรกเนี่ยทีเด็ดเลย ฝากแรกทีเด็ดเลย ฝากแล้วก็รับไปก่อนเลยฟรีๆนะครับผมรับไปก่อนเลยฟรีๆห้าสิบรับไปก่อนเลยฟรีๆห้าสิบสมัคร แล้วรับไปก่อนเลยฟรีๆเลยห้าสิบนะจ๊ะเออโอ้โหสิบเมนี้เข้ามาสวยโอ้โหตอนนี้ อือปะลุยกันไปต่อเนื่องเลยจ้า ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะ ผมก็ลองมาเล่นอ่ะเป็นไงคุณผู้ชมกดลงสเก็ตเตอร์จนได้นะครับ อืสุดยอดเลยนะผมของดีต้องที่นี่นะ ผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลย เออ แต่แต่ที่สำคัญนะผมอย่าลืมผมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะ ให้กำลังใจผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหลิงแจ้งเตือนให้กำลังใจกันด้วยนะ เออ มาเว็บนี้ยังไงต่อ ชุบพบถ้าเกิดชมพูเข้านะเป็นเรื่องแน่นอนนะจ๊ะ มาลุยกันต่อไปเลยยังไงยังไงยังไงยังไงโหเหมือนจะมาเหมือนจะมา โอ้ยจำนวนสามรอบสุดท้าย เออ เออ เปลี่ยนเป็นวายสวยงามผมเม็ดนี้ ถ้าวายอยู่อย่างเงี้ยสวยครับผม ไฟล์ไหลแล้วยาว ไว้ไหลยาวๆ1060ยังไงต่อไว้ไหลบกพากัดดอกเม็ดนี้ 1368 รู้เรื่องครับผม โอ้โหรับรางวัลก้อนโตไปเลยครับผมท่านผู้ชมท่านเออมายังไงครับผมไม้นี้ โอ้โหยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะผมยังไม่ทันทำอะไรเลย แต่ขนาดนี้ผมท่านผู้ชม คิดดูเอานะจ๊ะคิดดูเอาเอง มองด้วยตาฟังด้วยหู ดูด้วยใจ รับรองสะกดติดใจบันเลยแน่นอนโอ้ยมาลึกกันต่อไปเลย ดอกนี้ โอ้โห มาอีกนะผมไหลไปเยอะจ้า เหลือกันเหมือนจนหนึ่งรอบนะผมก็ ขอฝากด้วยนะผมเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดหัวใจกดจุ๊บจุ๊บกดอะไรก็แล้วแต่กดให้ผมเปิหมดเลยนะจ้าเออ ก็ฝากด้วยนะผมดอกนี้ก็กินมาแน่ๆครับผมหนึ่งหมื่นนะผมกินมาแน่ๆหนึ่งหมื่นนะผม ของดีแตกหนักแตกดีแตกจริงต้องที่นี่ครับผม อยากลองก็สามารถเข้ามาตามกันได้นะจ๊ะ ที่สำคัญผมรักพวกคุณมากนะครับ ผมผมรักพวกคุณทุกคนมากที่รับฟังผมจน จบเนาะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเออพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นอะไรโชว์อีกนะ ก็รอรับชมกันนะจ๊ะอย่าลืมเข้ามาสมัครแล้วรับไปเลยปีห้าสิบพบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะ สวัสดีครับผม